รั้งนะคะกับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ค่ะ ในตอนเทคนิคการจัดจานอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะ เป็นที่แน่นอนค่ะว่าความอร่อยอร่อยของอาหารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้อาหารนั้นมีความน่ารับประทาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าของจานนั้นก็คือ การจัดจานอาหารนะคะ และในวันนี้อ้อมและเชฟคอนราดจะมาสอนเทคนิคการจัดจานอาหารเล็กน้ำย่อยกันนะคะ Chef, so how we gonna decorate our appetizer? Okay, so we start, I want to start something different. Mm Now I want to start with the fill up, uh, the crab head. Now, so you need to make sure you clean that completely. Yes. Now, and then afterwards you can fill it up with the, with the salad. Oh, yeah, and, uh, and how we In England, is is yeah. called dressed crab. They call it dressed crab. Dressed crab. Dressed crab. This is a traditional dish in oh. UK, but I, I do it a bit different, no? But but this is called the dressed crab. The dressed crab means that the crab that you use the, shell to decorate. Yes, correct. Oh. Okay, ค่ะเริ่มเลยค่ะเชฟ Let's start. Let's, let's start. So first thing you do is you fill up the shell yeah. right, with the crab meat. That's the first thing you do. So you see the crab meat is nicely set. So it has apple, orange, scallion, inside uh, yes. and mayonnaise of course so that's the first thing you do so this is your first yes. thing right so second which is very important I always season uh, legs Mm. So season the legs is quite is very important now because people can see that as garnish, but also people can eat that โอเคเพราะว่าเชฟเขาบอกว่าโอเค เราใช้ขาปูเนี่ยในการตกแต่งก็จริง แต่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะหยิบขึ้นมารับประทานด้วย ดังนั้นเราก็ควรที่จะใส่เกลือพริกไทยเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาตินะคะ ไม่ใช่ว่าใส่ในการตกแต่งจานอย่างเดียวโอเคค่ะ So next thing I will go. So I divided the eggs by two. อย่างที่เราบอกในตอนที่แล้วนะคะ ว่าเชฟเขามีแยกไข่ต้มที่เป็นไข่แดงกับไข่ขาวออกจา So I'm gonna do some egg yolk เริ่มด้วยการใส่ไข่แดงลงไปนะคะ cracked egg yolk on one side and then I'm gonna put some color หูสีตัดกันสวยมากเลยอะค่ะ mm. It's very nice color, chef. Yeah, it's a color. You know, this is all about colors. Yes. It's all about colors. The presentation is about the color. It's almost the Belgian flag, darling. The Belgian flag. Oh my god. <laughs> Ah. <laughs> ฟมาจากเบนเยียมนะคะ เชฟเลยบอกว่าสีเหมือนทองเบนเยียมเลยค่ะ What is the color black of yours? Yeah, w e e black, but I don't have black. อ๋อ มี yellow and red and black มีสีเหลือง สีแดง แล้วก็สีดำ แต่เราไม่มีสีดำนะคะ Now the next thing, I'm gonna use watermelon. ค่ะแล้วก็ตามด้วยสีแดงของตัวเนื้อแตงโมนะคะ ของนี้ก็จะมีไข่แดง มีเม็ดทับทิม มีไข่ขาว แล้วก็มีเนื้อแตงโมนะคะ เรียงกันเป็นเส้นค่ะ so it's the color I like its color colorful to be colorful and then the next thing we do we're gonna put we'll do first the sauce so this is the sauce with double cream อันนี้ก็คือซอสที่ว่า เราทำไว้นะคะเป็นซอสเตอร์เบอร์ครีมที่ว่าข้างในมีเมล็ดพริกไทยสีชมพูนะคะ แล้วก็มีสีเขียวของต้นหอม so it's nice nice not too thick but still liquid yeah คือซอสของเราจะไม่ข้นมากนะคะ แต่ก็ไม่เหลวเกินไป then we're gonna put the legs here ว้าจัดขาปูค่ะ It's look like a real crab. Mm. And then I'm gonna put, t h e u r s c r a b on there. So. ก็จับจนเหมือนเป็นปูจริง ๆเลยนะคะมีทั้งกระดองมีทั้งขายื่นออกมา The last thing I always do least a little bit of c r a c k e ค่ะ แล้วเราก็เพิ่มรสชาติด้วยตัวพริกไทยบดนะคะ แล้วก็เกลือ t h a t s it that's your crab Wow oh it's so beautiful chef สวยมากเลยค่ะ ดูสิคะ เชฟใช้สีสันต่าง ๆ ในการจัดจาน มีทั้งสีเหลือง สีแดง สีขาวนะคะ แถมเชฟยังใช้ตัวกระดองปู พื่อมาเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้ด้วย มันน่าทานมากๆเลยค่ะ อ้อมต้องขอลองทานแล้วนะคะ Can I try chef Yes please Yes okay let me try We need to try a bit of everything no Yes so I just try this one first mm. It's very nice because I can see I can taste the orange คืออ้อมกัดไปเนี่ย อ้อมได้ความหวานของเนื้อปู แล้วอ้อมก็ยังได้ความอมเปรี้ยวของตัว ส้มกับแอปเปิลมันช่างเข้ากันดี แล้วก็แถมมีเครื่องเคียงพวกนี้ด้วยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะ ติดตามชมได้ในตอนต่อไปเลยนะคะ